ผู้เรียนทุกท่านคะ ในส่วนของนโยบาย กฎหมายและรูปแบบขององค์กรกำกับดูแลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช2550 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร และจะต่อเนื่องไปจนถึงฉบับปัจจุบันคือฉบับพุทธศักราช2560 อย่างไรเนี่ย เราลองมาดูต่อกันนะคะว่าอาจารย์คะในส่วนของนโยบายการจัดสรรอย่างที่เราทิ้งเอาไว้ก็คือว่า มีความเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี ที่เริ่มเป็นเข้าสู่เทคโนโลยีหลอมรวมของสื่อแล้วก็บริการใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นนโยบายของรัฐบทบาทของรัฐ ตัวองค์กรกำกับดูแล กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างคะ คืออย่างนี้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมขอย้อนไปีศูนย์นิดนึงนะครับในปี40เนี่ยอย่างที่บอกคือเทคโนโลยีเนี่ยมันมันยังอยู่แค่ระบบอะนาล็อก ใช่ไหมครับยังยังไม่เข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบแบบแบบเต็มตัวถ้าจะเห็นภาพชัดก็คือตัวโทรศัพท์มือถือใช่ครับที่เราใช้ในรุ่นนั้นก็ยังคงได้เพียงแค่เสียงแล้วก็ส่ง SMS SMS SMS ซึ่งยังมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงครับหรือในตอนนั้นนะครับปี 40 กว่า ๆ แล้วนะครับช่วงกลางๆเนี่ยเราเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์มือถือ คือเรียกว่าเป็นระบบ GPRS โอ้ซึ่งยากมากค่ะอาจารย์ยากมากครับใช้เวลานานมาก ต่อยากครับตอนหลังเราเปลี่ยนเป็นระบบ Edge นะครับ เอชเสร็จแล้วเราก็มาค่อยมาถึงระบบ 2G แล้วก็ 3G 3G Lite 4G ก็ว่ากันไปนะครับ ทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยเราเทคโนโลยีเราเรายังไม่มีลักษณะก้าวกระโดดกันขนาดนี้ กฎหมายเองก็ก็ยังมีอยู่แค่ระบบพูดถึงภาพรวมว่าเป็นทรัพยากรของชาติ ทีนี้เรามาดูในรัฐรมนูญปี 50เนี่ยนะครับรัฐรมนูญปี 50เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสื่อแล้ว แล้วก็ต้องมีการสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือ มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมฮะแข่งขันในที่นี้ก็คือแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการสื่อนะฮะอย่างเป็นธรรมรวมถึงผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมนะครับ ที่เราจะเห็นข่าวกันว่า จะต้องไปเก็บตัวสักที่หนึ่งนะครับเพื่อทำการกดปุ่มนะฮะเปิดประมูลนะเปิดประมูลฮะที่ต้องไปเก็บตัวแล้วก็กดปุ่มกันนะฮะแต่ว่าข้างในจะกดปุ่มกันยังไงเราก็ไม่ทราบนะครับเพราะคนนอกไม่รู้นะครับคนในก็คงไม่ค่อยเห็นเขาถูกเก็บตัวมิดเลยนะครับอันนี้นะครับ คือในปี50เนี่ยนโยบายเปลี่ยนแล้วครับ คือคลื่นเนี่ย สมบัติของชาติเนี่ยนะครับ จะต้องถูกนำมาแสวงหาประโยชน์ให้กับสาธารณชนมากที่สุดครับอาจารย์อย่างเช่นคลื่นโทรศัพท์มือถือ มันจะไม่เป็นแบบเดิมละอย่างเมื่อก่อนเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยอาจจะผูกกับหน่วยงานของรัฐบางแห่งนะครับเช่นคลื่นนี้ผูกกับแคทเทเลคอมสมมุติเฉยๆนะฮะนี่ผมสมมุติเฉยๆขึ้นแคทเทเลคอมในปัจจุบันก็คืออดีตเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งตอนหลังก็แปลรูปกลายมาเป็นบริษัทมหาชนรูปแบบหนึ่งนะครับ ทีนี้พอมันผูกอย่างเงี้ยสมมติเนี่ย สาธารณชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะใบอนุญาตก็ยังผูกผูกการใช้คลื่นเนี่ยยังผูกกับรูปแบบเดิมรัฐมน่อปี50ก็เลยเปลี่ยนรูปแบบเป็นโอเค นับต่อไปนี้การใช้คลื่นโทรศัพท์มือถือหรือคลื่นวิทยุโทรทัศน์นั้น จะต้องทำการประมูลกันนะครับมาแข่งแข่งกันที่ราคา ส่วนคอนเทนต์เดี๋ยวเรามีกรรมการอีกชุดหนึ่งว่ากันอีกทีหนึ่งใครให้ราคากับรัฐที่สูงสูงฮะคือแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าใครให้ราคาสูงที่สุดเราจะได้นะครับ เรารัฐจะกำหนดเพดานขั้นต่ำเอาไว้ครับอาจารย์ว่าโอเค ขึ้นความถี่ตรงนี้เนี่ยย่านความถี่ตรงนี้เนี่ยสมมตินะฮะความมูลค่าจะต้องไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นล้านตรงนี้เฉยๆนะฮะห้าหมื่นล้านหมายความว่าเพดานขั้นต่ำของแต่ละบริษัทผู้ประกอบการเนี่ยครับที่จะเข้ามาเนี่ยจะต้องเริ่มที่ห้าหมื่นกับ ล้านกับ 1 บาทอ่าเป็นต้นไปนะครับก็ขึ้นกับว่าใครจะบวกเพิ่มขึ้นในการเคาะแต่ละครั้งใช่ครับใครใครจะให้มากที่สุดตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการคำนวณทางทางทางบัญชีทางเศรษฐศาสตร์ของแต่ละบริษัทว่าคืนที่เราจะได้มาเพิ่มตรงนี้เนี่ย มันทำความคุ้มค่าให้ได้มากน้อยจะคุ้มทุนและได้กำไร ทันภายในกำหนดเวลาของสัมปทานหรือใบอนุญาตที่เราได้ค่ะอ่ะมันพูดง่ายๆคือเมื่อกี้เราพูดพอดีพูดแทรกอาจารย์ขึ้นมานะคือมัน เปลี่ยนจากระบบสัมปทาน คือเช่าเวลาซื้อเวลานะเปลี่ยนเป็นระบบใบอนุญาตแทนนะครับทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ มันก็คือเรื่องของผู้ประกอบการเองนะครับ แต่เดิมเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเนี่ย ราคาครับอาจารย์ค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับสูงมากสูงมากนะครับ ผมเคยโดน สูงที่สุดนะครับ เคย เคยต้องจ่ายสูงที่เดือนหนึ่งก็หลักหมื่นแล้วหุบหลักหมื่นเลยนะคะอาจารย์แล้วยังไม่รวมว่าในสมัยถ้ายุค 40 เราจะยังเป็นระบบของรายเดือนใช่ครับ นะคะ เพราะฉะนั้นก็จะเกาะกลุ่มอยู่กับคนที่ทำงานที่มีความพร้อม และมีความจำเป็นที่จะจ่ายรายเดือน เพราะเราเหมือนเรามีมีภาระผูกพันนะคะ สัญญาเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะในตอนนั้นเนี่ยค่าโทรศัพท์แพงแพงจริงๆครับ ก็คือคิดตามภูมิภาคด้วยครับ อ้าใช่ค่ะใช่ค่ะคิดตามภูมิภาคเสร็จบางครั้งเนี่ยนะครับเศษของวินาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดค่ะ แล้วเราก็เคยมีการทำหารือไปนะคะแล้วก็มีตอบข้อหารือตอนหลังก็ค่อยแสดงบัญชีว่าโอเค ถ้าเกินเท่าไหร่วินาทีถึงจะคิดสตังค์ได้ใช่ค่ะทีนี้มันตรงนี้มันมันเป็นการที่ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไม่คุ้มค่าเงินที่จ่ายใช่ค่ะเพราะมันไม่มีใครที่กดนาฬิกาจับเวลา นะฮะห้าสิบเก้าวินาทีแล้ววางสายวางสายแล้วไม่ก็นั่งเอ้ตอนนั้นเหมือนจะเหมือนลักษณะที่ว่าทำนองที่ว่า ถ้าดังกริ้งสามกริ้งเราคิดสตังทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้จะไม่มีคนรับก็ตาม เหมือนลักษณะของการท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากข้อความ ใช่ใช่จริงเราเราไม่ได้อยากฝากซึ่งเราไม่ได้อยากไม่ได้มีความเป็นความต้องการของเราตั้งแต่แรกเรียกเขาเรียกมันถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านเนี่ยมันเหมือนเป็นการซื้อเหล้าพ่วงเบียร์คือบังคับขาย ถูกบังคับบริการทันทีถูกบังคับจ่ายไปทันทีอย่างเงี้ยมัน มันไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ในปี 40เนี่ยเรามีหน่วยงานหนึ่งคือคณะกรรมการที่ดูแลผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมแต่พอปี 50 คณะกรรมการตรงนี้ ไม่มีแล้วแต่แล้วเปลี่ยนเป็นอะไรคะอาจารย์ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลนี่แหละครับ ที่ทำหน้าที่ตรงนี้เลย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวขึ้นประสานงานกันมากขึ้น ใช่ครับ คือเอาเอาคณะกรรมการอย่างที่ผมบอกคือเป็นระบบของบ้านใหญ่จะดูแลคอมเพล็กซ์เลย ตั้งแต่หนึ่งเลยคือการ ออกใบอนุญาตนะครับการควบคุมคอนเทนต์นะฮะแล้วก็การดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคนะครับในในกิจการโทรคมนาคมตรงนี้ หากมีเรื่องร้องเรียนนะครับก็สามารถที่จะติดต่อไปที่คณะกรรมการซึ่งคือจริงๆ เราไม่ได้ติดต่อกับตัวคณะกรรมการโดยตรง ก็จะมีสำนักงานของเขา ที่จะเป็นคนคอยรับเรื่องนะครับซึ่งก็จะมีแบบฟอร์มให้เราทำคำร้องใช่ครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับนี่ผมยกตัวอย่างเช่น เราติดตั้งบริษัทอินเทอร์เน็ตของ บริษัทแห่งหนึ่งยี่ห้อหนึ่งประกอบการยี่ห้อหนึ่งนะครับทีนี้พอเรายกเลิกแล้วเนี่ย มันมันก็ควรจะจบสัญญาแค่นั้นใช่ค่ะปรากฏว่าเราต้องไปจ่ายค่าค่ายกเลิกสัญญา ทั้งที่เราไม่ได้ผิดสัญญา ค่าเช่าอุปกรณ์อันนี้ต้องดูดีๆนะครับท่านเวลาเราไปทำสัญญา อินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามเนี่ยสัญญาผูกพันหนึ่งปีปีสิบสองเดือนอย่างนี้นะครับเราใช้ครบเราคิดว่าเราไม่ผิดสัญญาแล้วเปล่าครับเรามีค่าเช่าอุปกรณ์ฮะใช่ค่ะบางทีเราจะเขียนไ่ไในสัญญาว่า ฟรีค่าเช่าอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ได้มา ไม่ใช่ของเรานะครับ ค่ะนั่นไม่ใช่ของเรานะ ติดตั้งฟรีนะครับ ติดตั้งฟรีคือ เขาให้เรายืมยมใช้นคะถ้าพังหรืออะไรนี่ เราก็ต้องค่ะเขาก็จะมีคิดคิดค่าบริการ ใช่ อาจจะมีคิดค่าบริการหรือเอาไปเปลี่ยน ค่ะ นะครับ ก็เขาว่ากันไป ถ้าเรายังยังอยู่ในสัญญากับเขา เขาก็คงจะเอามาเปลี่ยน ใช่ครับ เอามาเปลี่ยนนะ แต่นั่นคือเราเขาให้ยืมเรา ให้เรายืมนะฮะตรงนี้บางทีเรารู้สึก เอ๊ะทำไมเราต้องเสีย ยิบย่อยเหลือเกิน ใช่ใช่เอ๊ะการประกอบกิจกรรมเนี่ยไม่เป็นธรรมกันแล้วนะเราก็จะต้องไปร้องเรียนกับคณะกรรมการตรงนี้แหละครับแต่อย่างที่บอกคือไม่ได้คุยกับคณะกรรมการโดยตรงนะครับดังนั้นในรัฐธรรมนูญปี 50 เองนะครับเป็นยุคของการแข่งขัน กันอย่างเป็นธรรมกับการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กันไป รวมถึงการให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการโทรคมนาคมเราจะเห็นได้จากไทยพีบีเอสนะครับที่เป็นช่องที่ถ้าพูดกันง่ายๆเรามักจะพูดกันว่า ไทย PBS เนี่ยเป็นเป็นช่องรายการทีวีที่เอามาจากภาษีบาปนะครับยังไงคะอาจารย์ได้รับการสนับสนุนจากภาษีบาป คืออะไรคะภาษีบาปภาษีบาปเออจริงๆ ผมไม่แน่ใจว่าเราเราจะใช้คำว่าภาษีบาปได้ไหมคือ มันเป็นทรัพสามิตบางส่วนที่เออมาจากผู้การซื้อขายเออสุราค่ะนะฮะคือดื่มแอลกอฮอล์แต่เป็นศัพท์ที่เรารู้กันอ่าเป็นภาษีบาปกับยาสูบจะถูกกันเงินส่วนหนึ่งนะครับ ไปเข้าองค์กรสสสอีกส่วนหนึ่งก็จะเข้าไทยพีพีเอฟที่เป็นสื่อสร้างสรรค์ของสังคมนะครับซึ่งเป็นโทรทัศน์ที่เราพูดกันว่าเป็นสื่อของประชาชนนะครับตรงนี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่ง เพราะตอนก่อตั้งนี่ก็คือวัตถุประสงค์หลักเลยนะคะถือเป็นสถานีที่เป็นช่องทางหลักของประชาชนใช่ครับคือเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะใช่ครับเราจะเห็นว่าเป็น TPPS เนี่ยนะครับจะเป็น ช่องที่ไม่ค่อยมีโฆษณา อืมใช่ค่ะนะครับเพราะว่าเขามีในทุนหลักเขามีในทุนก็คือภาษีของเราที่เอาไปอุดหนุนภาษีงั้นเราก็ต้องขอบคุณคนที่ เออเป็นอะไรนะคะแหล่งทุนของภาษีใช่ครับนะคะนี่ก็ก็ไม่เชิงอย่างไั้นนะครับคือมันก็มาแหล่งทุนก็มาจากหลายหลายทางนะค่ะค่ะภาษีบาปเป็นแค่แค่ช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นยุคของการเปิดกว้างทางข้อมูลก็คือว่า ในการปิดกั้นข้อมูลเนี่ยของประชาชนเนี่ยมันจะทำได้ยากขึ้นนะครับแต่นี่ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ดิฉันสังเกตว่าถ้าเราดูสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เนี่ยเราก็จะได้เห็นรายการหลายๆรายการ ถ้าหากไปขออาศัยช่วงเวลาของช่องอื่นๆ ก็อาจจะต้องมีค่าต้นทุนใในการขอออกอากาศเนี่ยสูง แต่ถ้าเป็นช่องนี้ก็น่าจะเอื้ออำนวยมากกว่า ให้กับประชาชนที่อยากจะทดลองผลิตรายการหรือมีรายการดีๆนะคะผมผมลองยกตัวอย่างเช่นนักข่าวพลเมืองอย่างนี้นะใช่ใช่นักข่าวพลเมืองเนี่ยเป็นรายการของไทยพีบีเอสที่เปิดรายการให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยนะครับตามมหาวิทยาลัยตามหัวเมืองเนี่ยนะครับแต่ละภูมิภาคเนี่ยลองทำสกู๊ปข่าวที่น่าสนใจ ไปดูเสนอส่งไปใช่ครับเาก็จะเห็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยทำเรื่องของชุมชนท้องถิ่น ใช่ใช่เรื่องปัญหาปากท้องชาวบ้านในท้องถิ่นเนี่ยเสนอทางไทยพีบีเอส นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่รัฐธรรมนูญปี 50 เนี่ยนะครับที่จะเป็นเปิดกว้างว่าให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมนะครับ ค่ะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักของเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญฉบับปี 40 นะคะเพราะนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับปี 50 ก็จะเห็นว่ามีทั้งเรื่องประเด็นการจัดสรรที่มีรูปแบบใบอนุญาตที่เข้าสู่กระบวนการแข่งขันกันมากขึ้นนะครับพยายามจะให้เป็นเสรีและเป็นธรรม ที่สุดเท่าที่เราพึงจะทำได้ แล้วองค์กรเดียวเราเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ ขณะที่ 40 องค์กรเราได้มาเพียงกรรมการชุดเดียวชุดเดียวใช่ค่ะนั้นการทำงานบทบาทต่างๆ ก็น่าจะทำได้มากขึ้นอย่างที่เราเห็นในรูปแบบบริการในปัจจุบัน